Way of กิเลนหรือว่า กิมกิเลนกันนั่นเองน่ะครับผมนะทุนมาร้อบาทชวนไปจัดไปเบ็ด5ลางคราบเช่นเคยนะครับนะ มาดูกันว่ากิเลนของเราจะเป็นจังใดนะับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยงใจให้ผมกันด้วยนะครับ บอกได้เลยว่าเกมนี้ก็เป็นอีกเกมนึงที่เป็นเกมโปรดของผมเหมือนกันนะ คือแบบเล่นทีไรก็แตกดีตลอดนะบางทีก็ไม่แตกอยู่มันก็มีมันก็ไม่แตกทุกที่หรอกนะเพื่อนนะ มันไม่มีเกมไหนที่แตกทุกทีหรอกจริงอะแต่เกมนี้ก็เป็นเกมที่ส่วนใหญ่จะแตกนะจัดไปเลยแล้วกันโมมาเยอะละ เดี๋ยวขอเรียกทุนจะซื้อฟรีเบ็ดห้าก่อนซื้อไม่พอดิคือมันสามร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทนะไม่รู้จะได้ทุนหรือเปล่านะแต่กูดูทรงละน่าจะทุนหายมากกว่าว่ะทรงนี้มาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพื่อนรู้สึกว่ามาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราลดไปสักเบ็ดสี่แล้วจัดเบ็ดสี่เอาก็ได้นะครับนะอุ้ยวายมาการันตีกันแตกอยู่วะวายมาการันตีกันแตกอยู่วะดอกนี้แล้วไปยังไงโอ้โหพักช่องแรกเสียดายวายเบ็ดสี่ก็ได้มา เบ็ดสี่ซื้อฟรีไปเลยละกันนะครับผมโอ้โหสเก็ตเตอร์กี่ตัวเนี่ยสเก็ตเตอร์หกตัวเลยนะ สเก็ตเตอร์หกตัวเอาเรื่องครับผมถือว่ามาดีถือว่ามาดีเช็ดคสเก็ตเตอร์หกตัวมับมับมับมับตัวคูณ ตัวคูณเพิ่มทีละ2แล้วก็12สปินนะครับถือถือว่าโอเคอยู่มาถือว่าโอเคเลยแหละกีเลนของเราไม่ทำให้ผมผิดหวังอีกแล้วเชื่อผมดิผมเชื่อใจ เชื่อมันเชื่อใจอ่ะมากูโมไว้ซะเยอะแล้วนะกิเลนนะโมไว้ซะเยอะแล้วอย่าทำให้พี่ผิดหวังเด้อสวยไปไปค่อยๆเก็บตัวคูณกันไปนะครับนะ ค่อยๆเก็บตัวคุณกันไปทีละนิดทีละหน่อยไม่ต้องรีบร้อนขนาดนั้น สวยงามเจแล้วไงต่อจังหวะนี้กรอบทองช่องสองโอ้โหเคด้วยมาแทนกรอบไอช่องสามไอช่องสามเนี่ยไอช่องสามเนี่ยไอถ้วยถ้วยสีเขียวผู้ไม่ไม่มีเสียดายไม่งั้นนะวายช่องสองมาน่าจะการันตีกันแต่อยู่นะผม อุ้ยตัวคูณเป็น13เลยเปะตัวคูณมันขึ้นไวนะเกมนี้นะและดูตัวแพงมาซะด้วยจังหวะนี้คูณ13ไปแล้วไปยังไงกันต่อคูณ15คูณ15 ไหลหรือเปล่าโอ้ยยังไม่ไหลนะยังไม่ไหลแต่ ผมว่าแตกแน่นอน ผมว่าคูณ15เราไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วเอมางี้ก็สวยงามดีครับผมแล้วไปยังไงกันต่อ ไปยังไงต่อไหลไหมว่ายังไง ไหลต่อได้เคด้วยกับแจ็คนะเพื่อนนะไป ไปอีกเพื่อนอย่าหยุดอย่าย้อนอย่าหยุดอย่าย้อนอย่างนั้นแหละครับผม 10 10ช่อง3ว่าไง10 10ไม่มาเสียดายเสียดายแต่ไม่เป็นไร เราไม่ยอมแพ้ไม่ถอยอยู่แล้วนะ 10 มาช่องนี้แทนไงครับจัดไปดีฮะจัดไปชุดใหญ่ไปกับพิพเลยนะเพื่อนนะตัวคูณไปคูณ 23แล้วจังหวะนี้แจ็คมาต่อแล้ววายช่อง3 แล้ววายช่อง 3 มันไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วไง 10เนี่ย10กับแจ็คอุ้ยไม่ใช่10 กับแจ็ค10 กับคิงนะสวยงามอารามแท้และตะลึงไปเลยครับผมแล้วดูมันไหลต่อหรือเปล่าโอ้ไม่ไหลเสียดาย แต่รางวัลก็ อย่างโตก้อนแรกมาแล้วซุปเปอร์มิการสามร้อยแปดสิบห้าบาทเช็ดเคมาดีจัดจัดในเมื่อมาดีจัดจัดตัวคูณ จะคูณสามสิบแล้วเอมาต่อแล้วเอมาต่อแบบนี้ ก็ สวย งามอารามแท้ดีขาวหุยมาดีจัดจัดเมื่อมาดีจัดจัดไปเลย แล้ว ตัว แพง มาอีกสวย งาม ไป อีกดอกหนึ่งนะเมื่อนะ ไปต่อยนิดนึงมา ไปต่อหุยมาดีอยู่เมื่อมาดี มาดีจัดเลยซุปเปอร์มิการอีกสองร้อยกว่า บาทเช็ดเคก็ถ้าหากใครสนใจตามผมมาเล่นเกมนี้นะครับ สามารถตามผมมาสมัครสล็อตในเมนที่ประมูลมาได้เลยนะเพื่อนนะ เอเต็มกราไปดอกนี่คูณ 30กว่ากว่าเช็ดเคโอ้โหแล้วไหลต่อได้เคด้วยต่อยอะเช็ดโอ้โหอะไรขนาดนั้นอ่ะโอ้โหมันเกินไปเพื่อนคือมันแบบ ผมไม่รู้จะพลาดยังไงแล้วนะไม่ต้อหไม่เอาโหดจับเลยนะจังหวะนี้สุบเปอร์แกไปสามร้อยกว่าบาทเช็ดเคตัวคูณไปสามสิบเจ็ดแล้วอ่ะ คือตัวคูณมันไปสามสิบเจ็ดแล้วว่าอะไรขนาดนั้นวะน่าพันแตกไปไม่ที่เรียบร้อยนะทุนเรานะโอ้เรื่องจัดจัดผม นี่แค่เบ็ดสี่นะว่าลองคิดดูดิ ถ้าเป็นเบ็ดแบบสิบเบ็ดยี่อะไรเงี้ยโอ้โหเป็นหมื่นแตกแล้วมากแบบนี้ สมัครตรงไม่ผ่านเอเย่นนะเมื่อนาในเมนที่ประมูลออนไลน์ได้เลยนะครับ ผมจัดไปเมื่อกี้พูดยังไม่จบไงแม่งไหลต่อซะก่อน โอเค แตกไปทั้งหมด1,220 บาท เช็ดโคกมาโคตรดีเลยนะครับนะโอเค วันนี้ขอพันเท่านี้ก่อนเลย แล้วกันนะครับผมใครชอบนี่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใจให้ผมกันด้วยนะครับถ้าใครอยากตามมาเล่นสามารถตามผมมาสมัครสล็อตในเมนที่ปังหมดไว้ได้เลยนะ เมื่อนาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายสวัสดีครับ